สวัสดีค่ะ พี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะ หมวกใบนี้นะคะ เป็นลายตารางสวย ๆ นะคะ ลายตารางตัวนี้มันจะเป็นลายตารางที่ลอยอยู่ด้านนอกนะคะ ถักมาจากลายพอสองคอนะคะเบี่ยงขวากับเบี่ยงซ้าย ได้ออกมาเป็นลายเก๋ๆแบบนี้นะคะ หมวกเราจะเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะ ตัวฐานที่พี่เริ่มตรงนี้พี่เริ่มจากฐานสิบห้าหลักนะคะสิบห้าขยายมาเป็นสามสิบขยายมาเป็นหกสิบพี่ใช้ฐานหกสิบในการถักรอบบนวงกลมนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการหักใบเล็กลงก็ตั้งแต่ ยุบตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เป็นสิบสี่หรือสิบสามหรือสิบสองแล้วแต่ชอบนะคะ ก็ลองดูลองคำนวณดูนะคะ ถ้าใช้ไหมและเข็มตามต้นแบบคุณสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางของครึ่งวงกลมตรงนี้นะคะของพี่ได้เจ็ดนิ้วครึ่ง ความสูงของหมวกวัดจากต้นจนถึงตรงนี้ก่อนขอบนี่นะคะ ได้แปดนิ้วครึ่งนะคะ หมวกใบนี้สามารถถักถวายพระได้ค่ะ ลายสวยนะคะ ลองดูนะคะ ยืดหยุ่นอุ่นสบายค่ะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะ เส้นขนาดสี่พาย เวลาถักจะถักสองเส้นคู่นะคะ รหัสของสีที่ใช้นะคะ พี่ใช้หกแปดศูนย์นะคะ ปริมาณที่ใช้นะคะประมาณร้อยแปดสิบกรัมนะคะ ถักสองเส้นคู่ เข็มหัวใหญ่นะคะ ขนาดเข็มที่พี่ใช้เป็น 5.0 mm นะคะ เป็นขนาดเข็มหัวใหญ่เพราะว่าต้องการให้ถักออกมางานนุ่มนะยืดหยุ่นแล้วก็อุ่นสบายนะคะ ถ้าไหมกับเข็มคุณแตกต่างจากต้นแบบนะคะ คุณใช้สูตรตรงนี้คุณต้องคำนวณเองนะคะ แต่ถ้าไหมแล้วก็เข็มคุณเหมือนพี่นะคะ สามารถใช้สูตรนี้ได้เลย เข็มสอดนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ เรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้เลยค่ะ หมวกใบนี้นะคะพี่ใช้ไหมพรมสีพายของอีเกิลนะคะ พี่ถักสองเส้นคู่ หัวเข็มที่ใช้ห้าจุดศูนย์มมนะคะ เราจะเริ่มงานจากข้างบนลงข้างล่างนะคะ เริ่มงานโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม หลักที่เราเริ่มเราจะเริ่มทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะ โดยที่ลายที่เราจะถักลงไปคือลายพอหนึ่งคอหรือลายเอฟนะคะ หรือดับเบิลโคเชนะคะ หลักที่หนึ่งเริ่มด้วยโซ่สามค่ะ โซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เราจะถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้อีกสิบสี่หลัก รวมนับ รวมโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้านะคะ หลักที่สองนะคะ พันหัวเข็มค่ะ ลงไปในช่อง ขึ้นมามีสามนะคะ รวบสองรวบสองแบบนี้นะคะ เรียกพอหนึ่งคอค่ะ นับนะคะได้สามหลักแล้วนะคะ หลักที่ห้าแล้วค่ะ เก้า หลักที่สิบ หลักที่สิบเอ็ด ามสิบสี่ หลักที่สิบห้านะคะ แทงหัวเข็มลงไปแล้วเราลูดค่ะลูดแล้วก็เอาห่วงขึ้นมาลวกสองลวกสอง เวลาปิดงานนะคะ ถ้าเราเริ่มด้วยโซ่สามเวลาปิดงาน มันจะนับขึ้นไปโซ่ที่สาม แทงตรงโซ่ที่สามแล้วดึงผ่านค่ะ ขึ้นโซ่สามไว้รอแถวที่สองนะคะ นับหลักทั้งหมดนะคะ หลักแบบนี้นะ นับหลักทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด สิบห้าหลักค่ะ นับรวมโซ่โซ่เป็นหลักที่หนึ่งนะคะ รูดตรงกลางให้ชิดนะคะ แล้วก็เราจะตัดไหมเส้นนี้ เพื่อไม่ให้มันออกมาเกะกะมือเรา นี่นะคะ ถ้ารูดด้วยมือไม่ชิดนะคะ เอาตัวเข็มเนี่ยค่ะ สอดเข้าไปตามหลัก แล้วใช้เข็มช่วย รูดให้ชิดค่ะ พอรูดชิดเสร็จแล้วเราย้อนนะคะ ดันไปข้างหน้าแล้วย้อนเพื่อล็อกไหมนะคะล็อกไหม เราจะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ทั้งหมดสิบห้าหลักค่ะ เรามาดูวิธีถักงานแถวที่สองนะคะ แถวที่สองจะเป็นการถัก พอหนึ่งคอลงไปในทุกช่องโซ่ ความหมายช่องโซ่ก็คือช่องที่อยู่ใต้โซ่ นี่นะคะ ช่องที่อยู่ใต้โซ่เนี่ยค่ะ เราจะถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปทุกช่องโซ่ โซ่สามเป็นพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งนะคะ คู่ที่หนึ่งเราลงแบบนี้นะคะ เราจะได้งานออกมาเป็นคู่ที่หนึ่งตรงบนโซ่พอดีนะคะ คู่ที่สองค่ะ ลงหลักที่สอง ถักสองครั้งนะคะ ถักข้อหนึ่งข้อสองครั้งลงไปทุกช่องโซ่หน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นตัววีหลักตอนเราเริ่มนะคะมีสิบห้าหลัก ถ้าเราถักพอหนึ่งคอลงไปทุกช่องโซ่ โซ่ละสองหลักเราจะได้งานออกมาทั้งหมดสิบห้าคู่ ถ้านับหลักเราจะได้สามสิบหลักค่ะ ถักวนไปนะคะ ลงไปทุกช่องโซ่เวลาถักนะคะ เป็นไปตามแรงของตัวหัวเข็มตรงเนี้ยค่ะ มันจะทำให้โซ่เราเท่ากันแล้วงานเราก็จะออกมา จะเนียนนะคะ ไม่ต้องสาวขึ้นนะคะ แพทเทิร์นของแถวนี้คือการถัก V นะคะ V คือพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปชุก ทุกช่องโซ่ ถักวนมานะคะ งานจะมาจบตรงนี้ค่ะ งานแถวที่สองนะคะ หลังจากที่เราถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปทุกช่องโซ่มาถึงตรงนี้เรานับหลักนะคะ เราจะได้ทั้งหมดสามสิบหลัก ปิดงานนะคะ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สามปิดงานนับขึ้นไปตรงโซ่สามค่ะ แทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน ต่อไปนะคะ แถวที่สาม แถวที่สามจะถักเหมือนแถวที่สองก็คือถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปทุกช่องโซ่ ช่องโซ่เรามีสามสิบนะคะสามสิบคูณสองเราจะได้หกสิบโซ่สามถือเป็นพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะคะ แทงแบบนี้นะคะแทงลงไปตรงโซ่ตรงนี้ค่ะ คู่ที่หนึ่งค่ะสองครั้งลงไปในช่องโซ่เดิมค่ะ แถวที่สามจะเป็นแถวสุดท้ายที่เรามีการเพิ่มหลักนะคะ หมวกใบนี้พี่จะถักวนรอบด้วยหกสิบหลัก ลายที่เราจะถักนะคะ หารด้วยสี่ลงตัว หกสิบหารสี่นะคะ จะได้สิบห้าหลัก ถักวนรอบนะคะ ถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปในช่องโซ่เดียวกัน ตรงนี้เรายังไม่ได้เริ่มลายนะคะ เราเป็นขยายหลักก่อน เดี๋ยวลายเราจะเริ่มแถวที่สี่แพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะคะ ถักสองหลักลงไปในหลักเดียว บนรอบนะคะ งานจะมาจบฝั่งนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่สามนะคะ แถวที่สามตอนที่เราเริ่มเราเริ่มโซ่สามปิดงานนับขึ้นไปโซ่ที่สามนะคะแทงตรงโซ่สามแล้วก็ดึงผ่าน งานเราจะมีทั้งหมดตอนนี้หกสิบหลักนะคะ งานจะเป็นงองอแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะ เดี๋ยวมันจะค่อย ๆ คลี่ออกค่ะ ทีนี้เราจะเริ่มถักลายหมวก ลายหมวกแถวที่หนึ่งนะคะ ถ้านับตามนี้เป็นแถวที่สี่นะคะ เราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถัก x นะคะ แทงแบบนี้นะแทงตรงโซ่ x หรือคอทอนะคะ หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง เราจะถักแบบนี้วนรอบนะคะ เราจะได้งานออกมาทั้งหมดหกสิบ x นี่นะคะ แทงลงไป ตรงข้างบน ช่องโซ่ขึ้นมามีสองแล้วรวบนะคะ ถักไม่ต้องตึงนะคะ ไม่ต้องแน่นมาก เป็นตามของแรงเข็มที่แทงลงไปค่ะ อันนี้เรียกลาย x นะคะ x หรือคอทอนะคะ แทงลงไปในช่องโซ่ ดึงห่วงขึ้นมามีสองแล้วก็รวบ นี่นะคะเรียก x นะคะ แถวที่สี่นี้นะคะ ถัก x วนทุกหลักหนึ่งรอบ เราจะได้ออกมาทั้งหมดหกสิบหลัก ักวนมาจนถึงตรงนี้นะคะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่ตอนที่เราเริ่ม เราเริ่มด้วยโซ่หนึ่ง แล้วเราก็ถัก x ตรงนี้นะคะ ปิดงานแทงลงไปตรง x ค่ะ x ตรงที่เราเริ่ม แล้วก็ดึงผ่านนี่นะคะ ต่อไปนะคะ แถวที่ห้า เราจะขึ้นด้วยโซ่สามนี่นะคะ แล้วเราก็จะถักคอหนึ่งคอ หรือ F นะคะ วนรอบค่ะ ลงไปทุกช่องโซ่ค่ะ ถักวนรอบเราจะได้จำนวนทั้งหมดหกสิบหลักเท่าเดิมนะคะ เดี๋ยวแถวที่หกเราจะเริ่มถักคอสองคอ เกี่ยวหน้าเบี่ยงค่ะ ตอนนี้เราถักเอฟบนรอบนะคะ แถวที่ห้าถักเอฟวนรอบค่ะ เราจะปิดงานแถวที่ห้านะคะ แถวที่ห้าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สามนะคะ นับขึ้นไปตรงโซ่สาม แล้วเราก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะ แถวที่หก เราจะเริ่มถักลายนะคะ ตรงนี้เราเริ่มเป็น x นะคะ เริ่มถัก x ตรงฐานแรก เริ่มด้วยโซ่หนึ่ง แล้วแทงลงไปตรงโซ่ตรงนี้นะคะ แล้วดึงขึ้นมา ถัก x ค่ะ อันนี้หลักที่หนึ่งนะคะ ถักไปสามหลักนะคะ สอง สาม หลักที่สามนะคะ แล้วพันหัวเข็มค่ะ พอพันหัวเข็มเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้ ตรงที่ x ที่มันตรงกับหลักที่หนึ่ง x ที่มันตรงกับหลักที่สอง ที่หลักนี้นะคะ นี่นะคะ x ของแถวที่ผ่านมาไม่ใช่แถวนี้นะคะ แถวตรงล่าง เราจะเบี่ยงขวา ขึ้นมามีสี่นะคะ รวบสอง รวบสองค้างไว้ก่อนสองนะคะพันหัวเข็ม พอพันหัวเข็มเสร็จแล้วนับไปนะคะหนึ่งสอง สามหลักที่สี่ค่ะ ขึ้นมามันจะมีห้านะคะ มีห้า รวบสอง รวบสอง แล้วเราก็รวบ รวบสามพร้อมกัน งานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ หลักตรงนี้ที่เราเห็นนี้นะคะ ที่อยู่ติดกันตรงนี้ เราจะข้ามไปหนึ่งหลัก หลักที่สี่เราไม่ถักนะคะ เราจะถักหลักตรงนี้เลย ที่มันอยู่ติดเนี่ยค่ะ ถักไปสามครั้ง หนึ่ง สอง สาม พอสามหลักนะคะพันหัวเข็มลงมาช่องนี้ค่ะ เบี่ยงขวาก่อนนะคะ ขึ้นมาจะมีสี่ รวบสอง รวบสองแล้วค้างไว้นะคะ พันหัวเข็ม นับไปค่ะ หนึ่ง สอง สาม หลักที่สี่ค่ะ เบี่ยงซ้าย เกี่ยวหน้าเบี่ยงซ้ายนะคะ ขึ้นมาจะมีห้า พอมีห้ารวบสอง รวบสอง แล้วรวบพร้อมกันค่ะ งานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้ พอเราจับอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ หลักตรงนี้เลยค่ะ ทาง x นะคะ หนึ่ง สอง สามถ้าเราดูนะคะ มันจะถูกเว้นเป็นหนึ่งหลัก เพราะหลักที่สี่มันกลายเป็นตัวเบี่ยงตัวนี้ พันหัวเข็มค่ะ บิ่งขวาก่อน ลงมาที่หลักเดิมตรงนี้ พับงานนะคะ จะถักได้ง่าย รวบสอง รวบสอง พันหัวเข็มค่ะ นับนะคะ หนึ่ง สอง สาม ลงหลักที่สี่ เบี่ยงซ้ายค่ะ เบี่ยงซ้ายพันหัวเข็มลงไปมันขึ้นมามันจะมีห้านะคะ รวบสอง รวบสอง แล้วเราก็รวบสาม เราจะได้งานออกมาแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ ถัก x หลักที่ตรงนี้เลยนะคะ หนึ่ง สอง สาม ตอนที่ตอนที่เราเกี่ยวเบี่ยงอะค่ะ หลักนี้มันจะถูกข้ามไป แล้วมันก็จะมาถัก x ถักไปนะคะ เนี่ยค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งลงหลักนี้ รวบทีละสองนะคะ ค้างไว้สองพันหัวเข็มค่ะ นับไปหนึ่ง สองสาม ลงหลักที่สี่ มันจะถูกเว้นไปหนึ่งช่องนะคะ เราถักเอ็กที่หลักนี้ค่ะ ถักวน ไป แบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะ งานออกมาจะได้แหลมๆแบบนี้ ถักวนไปเดี๋ยวเราจะมาปิดงานฝั่งนี้ค่ะ หลังจากที่เราถักวนมานะคะ ให้เรานับตรงตรงไอ้จุดแหลมที่เราถักนี่นะคะ ตรงแหลมเนี่ย เราจะถึงตรงนี้นะคะ จะได้สิบสี่อัน เราจะปิดงานนะคะ ตอนที่จะปิดงานจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือ ตรงนี้มันจะขั้นด้วยสามเอ็กนี่นะคะ ตรงกลางตรงนี้ค่ะ จะขั้นด้วยสามเอ็กตลอดนะคะ แล้วเวลาถักมันจะถูกข้ามหนึ่งหลัก หลักที่เป็นตัวแหลมตัวเนี้ย จะเป็นหลักที่สี่พอดีเวลาเรานับนะคะนะทีนี้พอเราถักสามเอ็กเสร็จแล้วนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ เราจะจบงานสองขา เบี่ยงขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายนี่นะคะ จบงานเบี่ยงขวาทางนี้ค่ะ เบี่ยงขวามันขึ้นมามีจูดสี่นะคะรวบสองรวบสองมันจะมีอยู่สองห่วง พันหัวเข็มค่ะ จบเบี่ยงซ้าย จบทางนี้ ตรงนี้ จะเป็นแหลมอันสุดท้ายพอดีนะคะ แหลมอันที่สิบห้า หกสิบนะคะ หารสี่จะได้สิบห้า แหลมอันที่สิบห้าอยู่ตรงนี้นะคะ ปิดงาน หลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วนะคะ แทงลงไปตรง x ที่เราเริ่มแล้วดึงผ่านจำนวนหลักถ้านับเราจะได้หกสิบเท่าเดิมนะคะ แถวต่อไปจะเริ่มตรงนี้นะคะ โซ่สาม วิธี สังเกตว่าเราถักถูกไหมแต่ละช่วงตรงนี้ค่ะ จะต้องได้แค่สี่ห่วง สี่หลักนะคะ เนี่ยค่ะ ตรงนี้จะต้องได้สี่หลัก ถ้าได้มากกว่าสี่หลัก แสดงว่าแถวที่ผ่านมาเราทำผิดหนึ่งนะคะ สอง สาม สี่นะคะ ตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่ง สอง สามเวลาเราถักนะ สี่มันจะลงตรงนี้พอดีสี่ นี่นะคะหนึ่ง นับไปทีละสี่นะคะ สี่คูณสิบห้าจะต้องได้หลักหกสิบเท่าเดิมนะคะสาม สี่มันจะลงไปตรงที่เรารวบนี่พอดี ตรงนี้นะ ถักวนไปนะคะ นับหลักด้วยนะ หนึ่ง สอง สาม สี่หะมันจะได้หลักออกมาเท่าเดิมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักแถวที่แปดนะคะ เราจะปิดงานแถวที่เจ็ดนะคะ แถวที่เจ็ดจะเป็นการถัก F หรือพอหนึ่งคอวนรอบนะคะ พอถักมาถึงตรงนี้ให้เรานับด้วยนะคะ ว่าเราได้จำนวนเท่าเดิมไหมหกสิบหลักนะคะ แล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สาม แทงลงโซ่ที่สามแล้วดึงผ่านนะคะ อันนี้เป็นแถวที่เจ็ด แถวที่แปดนะคะ เราจะถัก x แล้วก็ถักพอสองคอ เบี่ยงหน้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะ ตรงนี้ขึ้นโซ่ แล้วก็แทงลงไปตรง โซ่ที่เริ่ม ถัก x นะคะ ตัวที่หนึ่ง x ตัวที่สองค่ะ พอถัก x ตัวที่สองเสร็จแล้วนะคะ เราจะเบี่ยงซ้าย เบี่ยงขวา นะคะ ขวาก่อน แล้วก็ซ้าย เพื่อปิดตรงนี้ให้เป็นตัวแหลมนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ เวลาปิดตรงนี้นะคะ ให้เกี่ยวด้านล่างตรงนี้เลย นี่นะคะ เกี่ยวด้านล่างของตรงที่มันรวบแล้วนี่นะคะ ขึ้นมามันจะมีสี่ รวบสอง รวบสองแล้วค้างไว้นะคะ ฟันหัวเข็มสองครั้ง แล้วลงตรงนี้เลยนะคะ ลงตรงที่รวบข้างล่างค่ะ ขึ้นมามีห้านะคะ รวบสอง รวบสองแล้วรวบสาม งานออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะ แพทเทิร์นเราจะมีแค่สี่แถว แถวที่สี่ แถวที่ห้า แถวที่สี่เป็นแถวเริ่มนะคะ มันจะมีแถวที่ห้าคู่กับแถวที่หก นี่นะคะห้ากับหกรวมกันจะเป็นตัวแหลมด้านนี้ แล้วเจ็ดกับแปดจะเป็นตัวแหลมด้านบนนี่นะคะ ปิดงานนะคะ ตรงนี้เราจะถัก x ไปสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะ แล้วลงที่เดิมค่ะ ลงตรงนี้ลงตรงที่รวบนี่นะคะ พันหัวเข็มนะคะลงตรงนี้จุดรวบเนี่ยค่ะ ขึ้นมามีห้า รวบสอง รวบสอง แล้วรวบซ้ำงานจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ ถัก x ต่อไปสามครั้งค่ะ หนึ่ง สอง สาม ปิดตัวนี้นะคะ แล้วก็วนไปตัวนี้ค่ะ แล้วเราก็ถักตรงนี้นะคะ เป็น x สาม เราจะถักวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ปิดงานตรงนี้ที่เป็นตัวควายออกมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาปิดงานฝั่งนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่แปดนะคะ ตรงนี้จะจบโดยการถัก x แล้วก็ดึงรัดห่วงนะคะ เราจะได้สามหลัก ทุกๆ ช่องจะได้สามหลักนะคะ แล้วเรานับตรงนี้นะคะ นับตรงที่เป็นแหลมคว่ำลงอย่างเงี้ยค่ะ แหลมที่มันเป็นคว่ำลง เราจะต้องได้สิบห้า เท่ากับตอนที่เราถักตอนแรกนะคะ แถวต่อไปนะคะ แถวต่อไปแถวที่เก้า แถวที่เก้าจะถักเหมือนแถวที่ห้าก็คือ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามนะคะ แล้วถักพอหนึ่งคอบนรอบนะคะ พอหนึ่งคอจะได้ทั้งหมดหกสิบหลักเท่าเดิมค่ะ ตรงนี้ต้องได้สี่นะคะ หนึ่งสอง สาม มันจะสี่ลงตรงนี้พอดีนะคะ หักวนรอบนะคะมันจะต้องได้หกสิบเท่าเดิม แล้วเดี๋ยวพอถักแถวที่สิบ แถวที่สิบจะถักเหมือนแถวที่หกค่ะ เดี๋ยวพี่ถักให้ดูอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นตัวแหลมขึ้นนะคะ แหลมขึ้นสลับกับแหลมลงนะคะ ลายที่เราถักนะคะ จะมีสลับกันแค่สองแถว หลังจากที่เรารวบแล้วนะคะ รวบที่เป็นตัวแหลมแล้วเนี่ยนะคะ แถวต่อมาเราจะถักเอฟวนรอบนะคะ ปิดงานแถวที่ถัก F บนรอบเสร็จแล้ว ก็จะเป็นแถวที่ถักแหลมอีกรอบนะคะ ตรงนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยโซ่สาม ตอนที่ปิดงาน เราก็นับขึ้นไปตรงโซ่สามนะคะ เราแทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วแถวที่เราจะรวบแถวบนเนี่ยค่ะ มันจะขึ้นด้วย x นะคะ เราก็เริ่มด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก x ลงไปตรงจุดเริ่มต้น x ตัวที่หนึ่งมันจะอยู่ตรงกลางกลางแหลมพอดีนะคะ พัน หัวเข็มสองครั้งนะคะ เราจะเบี่ยงขวา เวลาเบี่ยงขวาเราก็แทงเข้าไปตรงใต้นะคะนี่ค่ะ ขึ้นมามันจะมีอยู่สี่ รวบสอง รวบสองนะคะ พอขวาเสร็จแล้วเราก็มาเบี่ยงซ้าย แทงเข้าไปข้างล่างแบบนี้นะคะ ช้อนขึ้นมา แล้วก็รวบ รวบสามพร้อมกัน งานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ จะเป็นตัวแหลม ทีนี้พอเป็นตัวแหลมเสร็จแล้วเราก็ถัก x ต่อ x ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองนะคะ ตัวที่สาม พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ เราจะรวบตัวนี้ก่อน เราก็แทงแบบนี้นะคะ ขึ้นมามันจะมีอยู่สี่ รวบสอง รวบสองนะคะ พันหัวเข็มนะคะ แล้วเราก็มารวบฝั่งนี้ค่ะ ลายจะมีอยู่เท่านี้นะคะ ถักสลับไปสลับมา จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการค่ะ ต่อจากแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่ถัก F บนรอบนะคะ นะคะตรงนี้เราก็ถัก x สามครั้ง มันจะถูกเว้นหนึ่งช่องนะคะ ตอนที่เราถัก f เราก็ดูนะว่าเราได้หกสิบเท่าเดิมไหมนะคะ มันจะเบี่ยงขวาก่อน อเบี่ยงขวาเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ครั้งอยู่ตรงนี้สองแล้วก็เบี่ยงซ้าย รวบค่ะ นะคะ งานออกมาจะเป็นแบบนี้ ถักสลับไปแบบนี้นะคะ จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการค่ะ หลังจากที่เราถักลายนะคะ บนมาแบบนี้นะคะ ถักสลับกันมาเรื่อยๆ จนได้ความสูงตามต้องการนะคะ ถ้าวัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะ จนถึงตรงนี้ตรงจุดสิ้นสุดตรงนี้ ของพี่ได้แปดนิ้วครึ่งนะคะ เราจะจบงานถักขอบนะคะ ที่แถวสุดท้ายที่เป็นการถักพอหนึ่งคอบนรอบ แต่ตอนที่ปิดงานนะคะ เราจะไม่ปิดเหมือนแถวที่ผ่านมา ปิดงานเราจะปิดแบบนี้นะคะ แทงลงไปตรงช่องระหว่างโซ่กับหลักนะคะ ดึงผ่าน เราจะทำขอบโดยการถักทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังนะคะ พอเราขึ้นโซ่สองนะคะ โซ่สองจะแทนด้วยทีนะคะ เป็นทีเกี่ยวหลัง เราจะเริ่มทีเกี่ยวหน้าค่ะ ขึ้นมามีสามแบบนี้นะคะ แล้วรวบ พันหัวเข็มนะคะ เกี่ยวหลังค่ะแล้วรวบ เกี่ยวหน้านะคะ ขึ้นมามีสามห่วงแล้วรวบพร้อมกันค่ะ พันหัวเข็ม แทงไปด้านหลัง แล้วรวบค่ะ ความสูงของขอบตามต้องการนะคะ ถักวนไปนะคะ ถักสลับกัน เดี๋ยวพี่จบแถวนี้ให้ดูค่ะ เป็นทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังนะคะ ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอเมื่อกี้ที่เราถักวนรอบ จะกลายเป็นขอบแถวที่หนึ่งนะคะ แถวเรานะคะ ถ้าเราถักริมด้วยเลขคู่ เวลามันจบ มันจะกลับมาชนกันพอดีนะคะ ตรงนี้พี่ถักวนมา มันจะจบด้วยการเป็นทีเกี่ยวหน้านะคะ แล้วตรงโซ่สองที่เราเริ่มก็จะกลายเป็นทีเกี่ยวหลังเวลาเราปิดงานก็แทงไปแบบนี้นะคะ แทงลงไปแล้วดึงผ่าน ทีนี้ไม่ว่าคุณจะถักกี่แถวนะคะ แถวสองแถวสามแถวสี่เริ่มเหมือนกันจบเหมือนกันนะคะ ของพี่จะถักอีกแถวเดียวนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานค่ะ แถวต่อไปนะคะ ตรงไหนที่เป็นทีเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นทีเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง ถักวนไปนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีปิดละ ปิดแถวนี้ค่ะ เราจะปิดงานนะคะ ของพี่พี่ถักแค่สามแถว แถวที่หนึ่ง แถวที่สอง แถวที่สาม ปิดงานแทงลงไปตรงนี้นะคะตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วตัดไหมค่ะ ตัดไหม เอาไหมตรงนี้ออกมา ใช้เข็มสอดช่วยนะคะ เราจะเก็บซ่อน วิธีเก็บซ่อนนะคะ อันแรกเลย ให้ดูตัวโซ่ อันถัดไปเนี่ยค่ะ เราก็แทงลงไป ลายมันดึงเชื่อมนะคะ หมวกใบนี้เราไม่ได้ใส่พับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนเก็บเก็บซ่อนข้างในค่ะ แทงไปตามลายนะคะ แทงไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนล็อกไหมค่ะ เสร็จแล้วค่ะ เราจะได้หมวกลายสวยเก๋แปลกตานะคะ หมวกใบนี้นะคะ ลายมันจะอยู่ข้างนอก ข้างในมันเป็นลายธรรมดา เนี่ยค่ะ อนที่เราถักลายลายมันจะสะกิดอยู่แค่ข้างนอก เป็นพอสองคอนะคะ เบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายนะคะ ได้ลายออกมาเก๋ๆสวย ๆ แบบนี้นะคะ ติดถ้าใครจะติดปอมเดี๋ยวพี่ลงลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ตามไปดูได้นะคะ หรือจะจบแค่นี้ก็ได้นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ยูทูบช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ